ส่วนต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือในส่วนของการจัดการของยูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้งานนะครับมาดูว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ไปที่สมาชิกนะครับ แล้วก็การจัดการสมาชิกนะครับ ตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะมีเป็นซูเปอร์ยูเซอร์นะครับที่เราใช้นะครับลองคลิกเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับ ก็จะเป็น user ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่ในการติดตั้งนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสร้างยูเซอร์ขึ้นมาสัก1คนนะครับนะครับอลองสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับ เป็นนะครับ ต้องการจะสร้างนะครับลองดูให้มันมีความแตกต่างกันนะครับเป็นอันนี้เป็น register รีจิสเตอร์ก็เหมือนเป็นลูกค้านะครับอลองสร้างเป็น user 1นะครับลองสร้างเป็น user 1นะครับนะครับก็เป็น user 1 เหมือนกันนะครับรหัสผ่านก็ใส่ไปนะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านก็ รหัสผ่านก็ใส่ใส่ไปนะครับให้เหมือนกันนะครับยืนยันอีกหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่อีเมลไปนะครับนะครับ เรียบร้อยละนะครับคือต้องมีการรับจากอีเมลหรือไม่นะครับนะครับ ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ก็ตั้งไปนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้ราต้องกำหนดเป็น r e g i s t ดิจิตนะครับก็คือเหมือนเป็นลูกค้าที่สมัครเข้ามาแต่เราเพิ่มให้เขาเองนะครับ สมัครให้เขานะครับ เสร็จแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกนะครับ ในหน้าซื้อขายนะครับลองล็อกอินเข้าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นสวัสดี user 1 นะครับ user 1 ก็ได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้ามา ช้อปปิ้งหรือว่ามาอะไรได้นะครับ เหมือนสมัครเป็นสมาชิกตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมจะลองเพิ่มอีกสักยูเซอร์อีกสักคนหนึ่งนะครับเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่ให้เป็นประเภทอื่นนะครับลองเป็นเมนเจอร์บ้างนะครับ คณิตก็ติ๊กออกนะครับเลือกเป็นเมนเจอร์นะครับ เป็นผู้จัดการ นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็เลือกเป็นบันทึกนะครับผู้จัดการก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการดูดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากจากแอดมินอย่างไรนะครับ ไปที่ไซต์แล้วก็คอนโทรลพาเนลนะครับก็นี่คือฟังก์ชันที่แอดมินสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะ ออกจากระบบก่อนนะครับ แล้วก็ล็อกอินเป็น manager 1นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับเห็นถึงความแตกต่างไหมนะครับผู้บริหารเว็บก็สามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาจัดการเนื้อหาจัดการหมวดหมู่ต่างๆ เพิ่มรูปเพิ่มอะไรได้ เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนอื่น ๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีฟังก์ชันในการทำงาน น้อยลงนั่นเองนะครับก็เป็นหลักของเว็บไซต์ทั่ว ๆไป ที่ต้องจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นะครับว่าแอดมินสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับมีเนเจอร์ก็สามารถที่จัดการเกี่ยวกับพวกหน้าร้านต่างๆ ได้นะครับ ก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของบทนี้ก็จะมีที่กล่าวไปแล้วนะครับก็มีการจัดการคอมโพเนนต์การจัดการโมดูลต่างๆนะครับก็มียกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่าอะไรคือคอมโพเนนต์อะไรคือโมดูลนะครับมีการจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็การจัด จัดการนะครับสมาชิกนะครับว่าเราจะเพิ่มสมาชิกที่เป็นลูกค้าอย่างไรนะครับ หรือว่าจะเพิ่มคนที่จะมาช่วยในเว็บไซต์เรานะครับ ให้จัดการเว็บไซต์ให้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือเมนเจอร์นั่นเองนะครับ ก็วันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ